ธรรมชาติคือเราเอาทุกอย่างที่ไม่มีเคมีเออในอดีตที่เราที่ยาลดความอ้วนภาพมันลบ เพราะว่าเราใส่เคมีที่มันเป็นสารกดประสาทแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมอันนี้ให้ให้ความรู้ว่ามันไม่ผิดนะไอสารกดประสาทที่ใส่เนี่ย เราใส่ในปริมาณที่ถ้าพูดถึงคนอื่นที่ใส่ไม่ใช่เรา เราไม่ใส่ ใส่ในปริมาณที่กฎหมายกำหนดมันไม่ผิด แต่เวลาเด็กอะ เด็กที่ไม่มีความรู้เวลากินยาลดความอ้วน เขาจะรู้สึกว่าพอผอมปุ๊บ เขาก็จะกินเพิ่มเข้าไปอีกออทีนี้พอกินเพิ่มมันโอเวอร์โดสเพราะว่ายากดประสาทมันสั่งให้คุณเนี่ยไม่กินข้าว เวลาคุณเห็นอาหารคุณจะเฉยๆมาก แล้วก็เอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบใจสั่น วิงเวียนอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะ แต่จริงๆ การลดความอ้วน ห้ามไม่กินข้าวเออต้องไม่ต้องกินต้องต้องกิน คือพวกแป้งและน้ำตาลหรืออะไรพวกนี้มันเป็นพลังงานยังไงคุณก็ต้องกิน แต่คุณกินในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งของเราอ่ะเราจะเน้นให้กินน้อย คุณอิ่มง่าย แต่บอกเลยว่าถึงเวลากินข้าวคุณก็หิวนะปกติคุณต้องกินเพราะเราจะบอกเลยว่าต้องกินข้าวแล้วมันก็ไม่ใช่ยา จริงๆมันคือูแบบในอดีตสิมันมันคือมันคือมันคือสมุนไพรอาหารเสริมอย่างงี้ปะใช่คือเราใช้ธรรมชาติโดยการที่เราเอาทุกอย่างอ่ะถั่วแขกขาวมันทำให้เผาผลาญมันอิ่มง่าย ส้มแขกก็ดีท็อกซ์น่แต่พอพูดไว้แล้วความอ้วนเราก็เก็ตเหมือนสมัยก่อนนะที่มันอันตรายต่าง ๆ จริง ๆมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะ จริงๆผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือมันเป็นอาหารเสริมคือตัวช่วยและแต่ถ้าเราจะเรียกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันยาจะวงงใช่ไหมยาลดความอ้วนของก็เรียกยาลดความอ้วนไปเออแต่ว่าแต่ณวันนี้เนี่ยที่เราทำคือทำยังไงให้ให้คนกินแล้วแบบ คุณโอเวอร์โดสก็ได้คุณกินของเราเยอะก็ได้แล้วปลอดภัย มันต้องเซฟสำคัญมากเพราะก่อนหน้านี้ยาลดความอ้วน คือเอาพูดตรงๆนะ้็คือหลอกให้คนกินค่ะแล้วคนก็กินไปอย่างที่ผอมบอกแล้วมันผอมมันผอมจริง อาทิตย์หนึ่งคุณสามารถลดลดได้เป็นสิบโลเพราะคุณไม่กินข้าวแล้วคุณจะวิตามินเอาเกลือแร่จากไหนอย่างนี้ก็ไปกินกินข้าวกับแฟนบ่อยไหมเอ้ยพี่สันบ่อยไหมครับพี่หอมก็ทานด้วยกันทุกมื้อแบรนด์ชื่อแบรนด์ชื่อ LB LB